ล่าสุด 19 พฤษภาคม 64 ชัดเจนแล้วเกษตรกรกลุ่มนี้เตรียมรับเงินพรุ่งนี้เช็คสิทธิด่วน วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 19พฤษภาคม2564ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาแจ้งข่าวมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มการเยียวยาเกษตรกรนะคะ สำหรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะ เตรียมรับเงินในวันพรุ่งนี้นะคะ ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรทุกกลุ่ม ุ่มนะคะจะได้รับเงินพร้อมกันนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆ กันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารค่ะก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ ๆ ใน ทุก ๆ วันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ สำหรับเงินเยียวยานะคะที่ทางรัฐบาลนะคะ เพิ่มให้ 2,000 บาทนะคะ นั่นก็คือ เงินเราชนะม .33 เรารักกันนั่นเองนะคะ เพิ่มให้ 2,000 บาทนะคะ ซึ่งจะโอนให้นะคะเริ่มวัน พรุ่งนี้แล้วนะคะ แล้วพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มไหนนะคะ จะได้รับเงินกันในวันพรุ่งนี้นะคะ 1,000 บาทนะคะ สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะคะ ก็คือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร รนะคะ ที่ใช้เงินเราชนะนะคะ ผ่านแอปเป่าตังนั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป่าตังในวันพรุ่งนี้ 1,000 บาทนะคะ สามารถไปใช้รูดซื้อสินค้าได้ค่ะ และสำหรับการเช็คสิทธิเยียวยาเราชนะนะคะ ก็สามารถไปเช็คกันได้แล้วนะคะ ที่เว็บไซต์นะคะ w w w เราชนะ .com นะคะ ก็จะโชว์ตารางขึ้นมา าว่าท่านจะได้รับเงินกันในวันไหนนะคะ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะได้รับเงินในวันถัดไปนะคะก็คือวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นะคะทางช่องนะคะก็มาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะสำหรับคำถามที่คอมเมนต์ถามมันเข้ามาว่าเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาเรา ชนะ 2,000 บาทพร้อมกันทุกคนหรือไม่นั้นนะคะ ก็ตอบสรุปชัดเจนนะคะว่าไม่พร้อมกันนะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับเกษตรกรที่จะได้รับเงินกันในวันพรุ่งนี้คือ เกษตรกรกลุ่มที่มีเราชนะนะคะ ซึ่งใช้เงินผ่านแอปเป่าตังนะคะ จะได้รับเงินในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 1,000 บาทในวันพรุ่งนี้ค่ะ และเกษตรกรกลุ่มที่มีบัตรคนจนนะคะ จะได้รับเงินในวันถัดไปวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 1,000 บาทค่ะ สำหรับเงินเยียวยาเราชนะม .33 เรารักกันนี้นะคะ ไม่ใช่ว่าครอบคลุมแต่เฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะ ซึ่งก็ครอบคลุมทุกคนนะคะ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะหรือม .33 เรารักกันรายเก่าทุกคนค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ